ในเนื้อหาต่อมานะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแทรกปฏิทินนะครับ ลงในหน้าเว็บไซต์ของเรา โดยปฏิทินเนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับของตัว Google นะครับ ที่เราสามารถที่จะนำมาแทรกลงในหน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ซึ่งถ้าเราใช้ในส่วนของตัว Google ปฏิทินในการใส่กิจวัตรประจำวันของเรานะครับ เราก็สามารถจะดึงข้อมูลต่างๆนะครับ มาใส่ในเว็บไซต์ กรณีที่เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของเราได้เลยนะครับ เพื่อที่จะให้บุคคลอื่นมาดูได้นะครับ ว่าในแต่ละวันเรามีกิจกรรมอะไรบ้าง หรือแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนะครับ ที่เรามีกิจกรรมอะไรบ้าง ที่เราใส่ไว้ในปฏิทินนะครับ หรือในกรณีที่เป็นเว็บการเรียนการสอนนะครับ เราก็สามารถที่จะดึงตัวกิจกรรมต่างๆนะครับ ที่อยู่ในปฏิทิน กรณีที่เราใช้ในส่วนของตัว Google Classroom นะครับ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆเนี่ยก็จะ ถูกใส่ไว้ในปฏิทินโดยอัตโนมัตินะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะดึงมาแสดงผลได้เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้นะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการดึงกิจกรรมต่าง ๆนะครับ ที่อยู่ในรายวิชา ซึ่งได้ใส่ไว้ในคัดรูมนะครับตัวปฏิทินก็จะดึงมาให้เราโดยอัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถที่จะดึงมาแสดงผลนะครับ เพื่อให้นักเรียนได้ดูนะครับ ว่าในแต่ละอาทิตย์หรือแต่ละวันเนี่ย จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเอามาใส่ในส่วนของตัวกิจกรรมต่าง ๆนะครับ เป็นรายเทอมได้เลยนะครับอ่ะซึ่งในการแสดงผลตัวปฏิทินนะครับ เราก็สามารถที่จะกำหนดให้แสดงผลเป็นรายสัปดาห์ได้นะครับอ่านี่ก็เป็นรายสัปดาห์ หรือจะกำหนดให้แสดงเป็นรายเดือนนะครับ อันนี้ก็จะดูในเดือนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ หรือจะเลือกให้แสดงเป็นแผนงานนะครับอ่าก็จะ ดูในแต่ละวันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของปฏิทินก็ถือว่าเป็นวัตถุรูปแบบหนึ่งนะครับ ก็ให้เราไปที่หน้าเว็บแล้วก็เลือกหน้าเว็บที่เราต้องการที่จะใส่ตัวปฏิทินลงไปนะครับ จากนั้นไปที่เมนูแทรก เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ เลือกปฏิทินนะครับ โปรแกรมก็จะขึ้นในส่วนของ ตัวเลือกปฏิทินมาให้เรานะครับ อันนี้ก็เป็นปฏิทินทั้งหมดนะครับที่มีการเชื่อมโยงอยู่กับตัวบัญชีนี้นะครับ เดี๋ยวจะทดลองดึงข้อมูลจากรายวิชานะครับ ทำการคลิกแล้วก็กดแทรกได้เลย เหมือนกันนะครับเราสามารถจะปรับแต่งตัววัตถุของเรา เดี๋ยวจะทดลองทั้ง 3 รูปแบบนะครับ ก็ให้ทำการทำสำเนา มาดูการตั้งค่าตัวแรกนะครับ เดี๋ยวจะกำหนดให้แสดงเป็นลายสัปดาห์นะครับ ก็วิธีการก็คลิกที่ปฏิทินจากนั้นเลือกที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับ เราสามารถที่จะกำหนดให้แสดงชื่อเรื่องตรงนี้ได้นะครับ ถ้าไม่ต้องการให้แสดงนะครับ ตรงชื่อเรื่องตรงนี้เราก็กดบิดไปได้ สังเกตดูนะครับ ชื่อเรื่องก็จะหายไป แสดงวันที่ตรงนี้ถ้าไม่ต้องการก็ปิดไปได้นะครับ ปุ่มนำทางถ้าไม่ต้องการก็เช่นกันนะครับ ปิดไปได้เลยปุ่มตัวเลือกด้านขวานี้นะครับ ถ้าไม่ต้องการก็เช่นกันครับ ปิดไปได้เสร็จแล้วอันนี้จะเลือกเป็นแบบกำหนดการแล้วกันนะครับ กดเสร็จสิ้น อ่านี่ก็จะแสดงเฉพาะรายละเอียดกำหนดการของเราขึ้นมาให้นะครับอ่าในส่วนตัวนี้นะครับ เดี๋ยวจะเลือกเป็น การแสดงผลแบบรายเดือนนะครับด้านบนตรงนี้ถ้าต้องการให้แสดงผลก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับ เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นการแสดงผลก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะมีปุ่มให้เราสามารถที่จะเลื่อนอเลื่อนได้นะครับ ส่วนการแสดงผลรายสัปดาห์ ก็เช่นเดียวกันนะครับ คลิกก็เลื่อนเป็นรายสัปดาห์ ถ้าไม่ต้องการให้แสดงชื่อเรื่องก็ ปิดตรงนี้ได้ เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับ ทดลองดูผลการทำงานนะครับ ก็กดแสดงตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นมุมมองนะครับ ปฏิทินของเราในแต่ละรูปแบบ อันนี้ก็แสดงเป็นรายเดือนนะครับ อันนี้ก็แสดงเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งจะมีปุ่มให้สามารถคลิกได้ ด้านบนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันมีปุ่มไม่คลิกได้พร้อมแสดงในส่วนของชื่อปฏิทินให้เรา อันนี้ก็แล้วแต่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับ ซึ่งตัว Google Sites เนี่ยมีฟังก์ชันนี้มาให้เราเพื่อที่จะให้เราดึงข้อมูลที่อยู่ในปฏิทิน มาแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นนะครับ และเจอกันในหัวข้อต่อไปนะครับ สวัสดีครับ